สวัสดีครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิว พระรุ่นเจริญพรกลางของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วก็จะมาแจกพระด้วยนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมเนื้อหากันนะครับ ว่าเป็นเนื้ออะไรกันบ้างนะครับพิมพ์อะไรกันบ้างนะครับ มาติดตามกันครับ ซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลนะครับพระรุ่นเจริญพรกลางนะครับ ของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ ซึ่งเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับ เป็นรายการลุ้นเนื้อ นี่ผมได้นำมาอยู่ ได้ได้นำมารีวิวอยู่สิบเหรียญด้วยกันนะครับ ซึ่งคลิปนี้ผมจะเอามาแจกนะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับ ผมมีคลิปของเหรียญรุ่นเจริญพรกลางนะครับ มารีวิวแล้วหนึ่งคลิปนะครับซึ่งเป็นการรีวิวพระเหรียญจริงนะครับ ซึ่งเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ เดี๋ยวรายการนี้รายการนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแจกนะครับ เดี๋ยวมารีวิวคร่าวๆกันอีกสักรอบนะครับ เดี๋ยวมาดูลักษณะของกล่องกันก่อนนะครับ ก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีทองบนกล่องสีฟ้านะครับ ก็จะ ด้านหน้านี้จะเป็นรูปเหรียญของเหรียญรุ่นเจริญพรกลางนะครับ สร้างรูปเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับ หลวงพ่อพัดวัดห้่ยด้วนนะครับ หลวงพ่อพัดบุญญากาโมจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญภายในกันเลยนะครับ ทั้งหมดนี้ผมแกะมาแล้วนะครับ คลิปนี้นี่ผมจะเอามาแจกนะครับท่านไหนสนใจนะครับ ก็ทักทายผมมาใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ท้ายคลิปนี้ผมจะมี ID ไลน์ไว้ให้ติดต่อด้วยนะครับ f a n p a r c o m นะครับ f a n ขีด p r a c o m นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้พิมพ์นี้กันก่อนนะครับ ก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ ป้องอ้อยนะครับ ก็จะมีทั้งป้องอ้อยทั้งขอบเรียบนะครับแต่เหรียญนี้เป็นป้องอ้อยนะครับ เป็นขอบป้องอ้อย เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับสำหรับด้านหลังนี่จะ มีรายการบอกด้วยนะครับ ว่าเป็นเนื้ออะไรรายการอะไรนะรนี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะ เขียนเป็นด้านบนนี้ก็จะเขียนเป็นเมตตามหานิยมนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับ แจกฟรีนะครับ ผมจะแจกอยู่ที่การสิบเหรียญนนะครับ ทักมาก่อนนะครับท่านไหนทักก่อนก็ได้ก่อนนะครับสำหรับ FC ที่สนใจนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับ รุ่นเจริญพรกลางของหลวงพ่อพัดนะครับ ในกลุ่มนี่กำลังร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ เหรียญรุ่นเจริญพรกลาง เดี๋ยวมาดู เดี๋ยวผมเก็บเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ย หรือนี้เป็นรายการที่ 4.6นะครับ เป็นเนื้อทองแดง ลมดำ หน้ากากทองเหลืองนะครับไม่แน่ใจว่าโค้ดอะไรเนี่ยโค้ดสี่หลักเนี่ย แต่บล็อกนี่เขาก็จะมีเป็นบล็อกทองคำนะครับมีบล็อกทองคำมีบล็อกธรรมดานะครับแต่เหรียญนี้เป็นเป็นขอบเรียบนะครับไม่ใช่ขอบป้องอ้อยนะครับเดี๋ยวมาเพื่อความรวดเร็วนะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมากันครับเหรียญนี้เป็นเนื้ออะไร ขอป้องอ้อยเนี่ยเป็นรายการที่ห้าจุดสามนะครับ ถ้ารายการที่ห้าเนี่ยห้าเริ่มต้นด้วยห้าเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเนื้อปีกเครื่องบินเนี่ย เนื้อปีกเครื่องบิน ไม่ตัดปีกเนี่ย สวยเลยนะครับ ถ้าดูใกล้ๆนี่จะคมชัดมากนะครับ เหรียญนี้จะสวยคมชัดเลยทีเดียวนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินไม่ตัดปีกนะครับ มีมีเก้ารอบด้วยนะครับเห็นไหมฮะ จะมีเก้ารอบอยู่นะครับ สวยเลยนะครับ งดงามเลยทีเดียวนะครับ ท่านไหนสนใจ FC ท่านใดสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับ ทักก่อนก็ได้ก่อนนะครับ มาดูเหรียญที่สี่นะครับ ที่สี่นี้เป็น เป็นเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากทองเหลืองนะครับ ขอบ ธรรมดานะครับ สวยเกือบทุกเนื้อนะครับ ก็สวยทุกเนื้อนะครับ รุ่นนี้นะครับ แต่อนาคตไม่แน่นะครับ ทองแดงก็แพงได้นะครับสวยๆนี่อนาคตนี่ หลักพัน นี่เอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมากันครับ สีดังทองคำนะครับสุดดังทองคำเลยทีเดียวนะครับเนื้อนี้เป็น รายการที่สี่จุดสี่นะครับสี่จุดสี่นี้เป็นเนื้อ ทองระคังเลยเป็นทองเหลืองนะครับรายการที่สี่เป็นเนื้อทองเหลือง หลังเรียบนะครับสวยเลยนะครับ ขอบ ขอบเรียบนะครับเหรียญต่อมานะครับ อืม เป็นเป็ดทองแดง แน่นอน นะครับ รายการที่หกจุดหก เส้นสายนะครับ ใครว่าไม่สวยนะเนื้อทองแดงก็สวยนะครับ แต่ส่วนใหญ่เขาก็เล่นเนื้อหลักๆนะครับ ก็เป็นธรรมดานะสำสำหรับการเล่นพระนะครับใครๆก็อยากจะได้เนื้อหลักๆ ไว้นะครอบครองนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับไม่ใช่ไม่สวยนะครับเหรียญนี้สวยนะครับขอบป้องอ้อยเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเป็นบล็อกทองคำเนี่ยนะครับ แขนทั้งสองข้างของหลวงพ่อเนี่ยจะชิดเนื้อชิดขนาดลำตัวนึงแล้วก็จะมีลักษณะของอักขระด้วยนะครับที่มีเอ่อมีเป็นแหลมอะไรขึ้นมานะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับผมจำได้ไม่หมดนะครับ ก็จำมาได้คร่าวๆแค่นั้นเองนะครับว่าลักษณะของบล็อกทองคำเป็นยังไงนะ วยครับเหรียญนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ ทั้งใต้คอมเมนต์นะครับ ใต้คลิปแล้วก็ทาง ID Line นะครับเหรียญนี้เป็นรายการที่ 5.5 นี่เป็นเนื้อปีกเครื่องบินแน่นอนนะครับ ขอบป้องอ้อยเนี่ยซูมดูใบหน้า หลวงพ่อกันอีกสักนิดนึงเนี่ย ไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวง สวยเนี่ย แต่เนื้อปีกเครื่องบินเนี่ยนะครับเสียอยู่อย่างเดียวนะครับเวลาท่านไหนที่ไปจองกับสุดจองเนี่ยนะครับ ไปจองกระสุนจองแล้วก็ที่เขาคัดพระที่เขาคัดพระเอามาให้เราเนี่ยเวลาเขาจับจับพระเนี่ยนะครับ เวลาเขาคัดเนี่ย คนไหนที่ไม่ค่อยรู้จักศูนย์จองหรือไปจองแบบไม่ค่อยรู้จักใครเนี่ยเขาก็จะอาจจะอาจจะนะครับ ก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเขาก็จะอาจจะหยั่งน้ำหนักนะครับ แล้วก็ใส่มาให้เราเนี่ย ผมรู้สึกส่วนตัวนะครับของผมนะครับเนี่ยมันจะมีรับน้ำหนักเบานะครับจับดูก็รู้นะครับ ถึงจะมีซีนแล้วก็ช่างนะครับจับจับดูก็รู้เลยนะครับ ว่าเบาขนาดนี้ก็เป็นเนื้อปีกเครื่องบินแน่นอนครับ ก็ท่านที่เป็นลุ้นลุ้นเนื้อนะครับ ที่จากศูนย์จองบางทีเขาอาจจะหยิบมาให้นะครับเขาอาจจะหยิบมาคระมาให้นั่นแหละฮะแต่ว่าบางที บางทีมันอาจจะมีบ้างนะครับที่จับเอาน้ำหนักเบาๆมาให้เนี่ย ต่อมานะครับในขนาดผมจับเนี่ยผมยังรู้เลยเบาเนี่ย เป็นเนื้อปีกเครื่องบินแน่นอนนะครับแต่ที่ผมเอามานี่ผมแจกให้ฟรีนะครับไอเนื้อหลักๆไม่มีแล้วนะครับ ไปหมดแล้วนะครับโอ้ไม่ใช่เนี่ยโอ้มือ มือมือมือไม่ได้กินเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนึกว่าปีกเครื่องบินเนี่ยที่ไหนได้เป็นเนื้อทองแดง เดี๋ยวมาดูกันเลยเนยครับ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาจีวอนนะครับลงยาจีวอนส้มนะครับ รายการที่หกจุดสองนะครับ ของป้องอ้อยเนี่ยพิมพ์เต็มองค์นะครับสวยนะครับ ทองแดงผิวไฟนี่ใครว่าไม่สวยนะครับ สวยนะครับ สวยเลยนะมาดูเหรียญต่อมากันครับ เหรียญนี้เป็นเป็นเนื้อ เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาจีวรเหลืองเนื้อรายการที่ห้าจุดสองที่จริงอะเนื้อปีกเครื่องบินเนี่ย ค่อนข้างที่จะคมเลยทีเดียวนี่ เดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆนี่ครับ เห็นไหมลักษณะความคมชัดนะไม่ธรรมดานะครับ เนื้อปีกเครื่องบินเนี่ยสวยทุกเนื้อนะครับนี่เป็นลักษณะของขอบเหรียญนะครับ ใครว่าไม่สวยนะครับ เนื้อปีกเครื่องบินเนี่ยคมเลยทีเดียวเนี่ยทักทายผมเข้ามาได้นะครับท่านไหนสนใจนะครับ เหรียญรุ่นเจริญพรกลางนะครับป๋องสุพรรณการันตีนะครับ สวยทุกเหรียญนะครับมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เป็นรายการที่ 5.6 นะครับ รายการที่ 5.6 เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับรายการที่ 5.6 ปีกเครื่องบินหน้ากากหน้ากากอะไรหน้ากากชนวน นะครับถ้าเป็น 5.6ถ้าจำไม่ผิดนะ หน้ากากชนวนสวยเลยนะครับ ท่านไหนสนใจนะครับ ก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับสิบเหรียญนี้ผมแจกฟรีนะครับ ทักมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ สามารถทักมาทาง ID Line แล้วก็ทักมาทางในคลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะติดหมายเลข เอ่อ หมายเลขไว้เลยนะครับ ท่านไหนทักมาก็สุ่มเอา เอาเองแล้วกันนะครับผมจะติดหมายเลขทิ้งไว้นะครับ ชอบเหรียญไหนนะครับ ก็บอกมานะครับสำหรับสิบท่านแรกนะครับ ที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะครับ ส่วนใหญ่ท่านที่เป็นติดตามผมนะครับ ก็จะ เป็นซับสไครต์นะครับ ก็จะแจ้งเตือนไปที่ช่อง YouTube ของของท่านนะครับ ถ้าท่านไหนที่ไม่ได้เป็นเอ่อเป็น FC นะครับ ก็จะอาจจะไม่รู้นะครับ อาจจะไม่เด้งนะครับ ท่านไหนที่เจอได้ชมคลิปนี้นะครับ ก็ทักทายผมเข้ามานะครับ ถ้าอยากได้นะครับถ้าอยากได้เหรียญรุ่นเจริญพรกลาง เนื้อตามที่ผมรีวิวนะครับ ดี๋ยวผมเขียนไว้เลยนะครับ เขียนเลขไว้เลยนะครับสิบเหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับท่านอื่นที่เคยทักทายผมเข้ามานะครับ ที่จะให้ถ่ายรูป พระรุ่นเจริญพรกลางให้นะครับ ผมผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงนี้นะครับรับปากกับ FC หลายท่านแล้วนะครับ ที่เข้ามาสอบถาม นะครับที่จะเช่าบูชานะครับ ก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ให้ดูเลยนะครับ ไม่ใช่อะไรอะพระก็ไม่ค่อยมีเนื้อหลักๆแล้วด้วยนะครับ ก็มีแต่เนื้อเท่าที่ท่านได้เห็นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะมีเนื้อประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทยอยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นก็ช่างนะครับ FC ที่ทักทายผมเข้ามาขอดูพระหรือ อยากจะเช่าบูชานะครับ เดี๋ยวผมพยายามจะหาเวลาแล้วผมจะถ่ายรูปให้ให้ท่านดูนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับมีหลายรุ่นแล้วนะครับ ที่ทักเข้ามานะครับ ผมก็ยังไม่ได้ทักกลับไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเงียบนะครับไม่มีเวลาจริงๆนะครับบางทีก็เดินทางต่างจังหวัดมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็เลย ไม่ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปให้ได้นะครับ ก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ก็ผมจะเขียนเลขไว้ให้นะครับ ทักทายผมเข้ามานะครับ ผมก็จะหยิบให้ตามลำดับที่ท่านท่านที่ทักเข้ามาก่อนนะครับหนึ่งท่านได้หนึ่งเหรียญนะครับ ท่านไหนที่เป็นสมาชิกที่กดติดตามผมก็จะเห็นก่อนนะครับ แต่ท่านไหนที่ ค้นหาทาง Google หรือค้นหาทาง YouTube นะครับอาจจะมาเจอนะครับ หรือมาเจอตอนพระหมดแล้วก็ได้นะครับแต่ท่านไหนที่เป็นติดตามผมก็จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคลิป ได้ก่อนนะครับ ก็ฝากกดติดตามสองพระใหม่กับเน็กแฟนพระด้วยนะครับ คลิปหน้านะครับมีพระรุ่นไหนนะครับ ที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอให้กับ FC ทุกท่านนะครับ ว่าจะมีพระรุ่นไหนของเกจิท่านใดนะครับ หรือจะมีพระรุ่นไหนที่ผมจะเอามาแจกนะครับ ในโอกาสต่อไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ก็จะลืมทักทายผมเข้ามานะครับ ท่านไหนที่สนใจนะครับ รุ่นเจริญพรกลางนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ